เชื่อไหมว่ามีบ้านผีหลังนี้อ๋อ นี่พูดแบบนี้ไม่เชื่อสิไม่ไม่เชื่อหืมไปสูตรหรือเปล่าเอาเปล่าไปไปจับไหม บ้านหลังนี้แหละเป็นไง ไม่เห็นน่ากลัวเลยม่านออกจะใหม่ มันตอนกลางวันเจ๊มันไม่น่ากลัวดอกดูแดดแหละสว่างทั่วจ้าไปหมดเลย จะต้องมาตอนคืน เดี๋ยวรู้กันไม่มีผีไม่มีจริงหรอก คิดว่าไงตามนั้นนี่ตามนั้นเลยเจ๊รอเลยรอดูเถอะไม่มีอะไร ผีไหนอะผีไม่เห็นมีเลย อ่ะ ลบดู ลบดู มีไหม กลับเถอะไม่เห็นมีอะไรเลยกลับไปก็แล้วแต่กระเตไคอยดูเธอ คืนนี้มึงรอดูมันเลยจะหาว่าพี่ไม่เตือน มาไหมอะไรมึงมีอะไรอ๋อ ไปจ้างผีเมียมาเถอะไประวังไว้เถอะคืนนี้ คนนักศึกษานี่เขาไปกันวันไหนนะวันศุกร์ไงศุกร์นี้เหรอ เออมีโอกาส อ้าวทำไมใส่ชุดนี้มาแล้วมึงใส่ทำไมมึงใส่ชุดเนี้ยเขาไปถูนัดกันเหรอตะกูไม่ได้นัดไงนัดนัดก็เมื่อวานก็บอกตูว่าใส่นักเรียนเอ้าตูเป็นไงบ้างอะสวัสดีเพื่อนๆมาวันนี้มาช้าจังเลยปกติแล้วเมื่อวานพวกแกไปไหนมา แล้วทำมื่งสิ ไปเลยอ่ะเอาจูนเป็นไรจูนเป็นไรอ่ะแป้งอุ้ยพาจูนไปหาป้าเราเดี๋ยวป้ารักษาให้ ไปเร็ว จูนเฮ้ยมึงแป้งมันมาไม่ได้แล้วว่ะเอ้า ำไมอะไม่รู้รถเสียเราไปกันเลยไหมไปกันเองแค่นี้แหละไปไป มึงเสียงอะไรวะ ไม่มีเสียงอะไรหรอกผูกขาดเองเลยมึงเข้าไปดูเลย มีจริงหรือเปล่า เห็นไหม ไม่เห็นมีอะไรเลยหน้ากลัว คุมึงจะกลัวอะไรมึงเห็นอะไรหรือยังห้องนี้ห้องแล้วห้องนีไม่รู้เปิดเข้าไปเลย ไปดูก่อนไหม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 นี้แหละมึง ไปเข้าไปดูข้างในมาเปิดเลยมานะไปมึงกลับกันเถอะเฮ้ยแต่ยังไม่ได้เลยห้องมึงนี่หว่าไปดูม่อนนะเฮ้ยมึง ตอนมามันเปิดกว้างกว่านี้ปะเออทำไมมันเปิดแคบลงปะลมพัดเหรอ ลมพัดอะไรมึง ลมพัดมึงปัดเขาไหมมึงดูไปดูไหม มึงส่องไฟมันมืดมองไม่เห็นเลยเฮ้ยนั่นใครอะมึงลองไปดูไหม ช่วยเหลือมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมคะมึงเขาเป็นอะไรอ่ะมึงลองไปดูคอยเต้องการอะไรให้พวกเราช่วยไหมคะขอร้องให้เลยอ่ะเฮ้ยแต่กูจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะมีเพื่อนเล่าให้กูฟังว่าญาติกูเสีย ้็เขาก็เลยเป็นบ้าทุกวันนี้กูรู้ละครูคะจำหนูได้ไหมคะ เป็นใครอ่ะเป็นญาติตรงไงคะคุณจำหนูได้ไหมคะ เรากลับบ้านกันไหมคะมีใไปไม่ได้ ทุกคนเขารอยลงอยู่ที่บ้านนะคะ ากลับบ้านกันเถะค่ะค่อยเดินนะคะมึงจับลงเขาเดินดีๆ เดี๋ยวมึงะเดี พี่เอาประกันคุณครูรู้สึกละไปอของคนไข้เศร้านะคะคนไข้มีภาวะอาการเป็นซึมเศร้า อาการของคนไข้เป็นโรค PTSD ซึ่งคนไข้นะคะจะเห็นเป็นภาพก่อนซ้ำไปซ้ำมา เหมือนคนไข้ไปเจอเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือว่าร้ายแรงโดยตรงนะคะหมอแนะนำให้คนไข้ไปบำบัดกับหมอแล้วบำบัดกับหมอประจำนะคะแล้วก็ให้ทานยาตามที่หมอจั่เดี๋ยวหมอจะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ค้นหายาถูกหมอให้ค่ะหมอขอตัวต่อนะคะขอบคุณค่ะหมอ คะนี่คือเด็กหญิงสาวสองคนที่กำลังขออนุญาตใช้ห้องพยาบาลนะคะ ซึ่งเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนด่าหรือไม่ฮะทางสารคดีดูสิว่าได้หรือเปล่า ได้ไหมได้อะเออแย่ไปเลย